สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือ บริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พุทธศักราช 2555 การกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุกพลภาพ และคนสรา พุทธศักราช2548 ได้ระบุสถานที่ที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการดังนี้ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบ ข้อหนึ่งในกฎกระทรวงนี้ อุปกรณ์ หมายความว่า เครื่องช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ในอาคาร หรือสถานที่ ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท สิ่งอำนวยความสะดวก หมายความว่า เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือสถานที่ โดยการสร้างติดตั้งหรือดัดแปลงให้เครื่องมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร หรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความพิการพิเศษ ของคนพิการแต่ละประเภท บริการหมายความว่า การปฏิบัติ การดูแล การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความสะดวกเพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้บนพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการบริการนั้น และให้ความหมายรวมถึงการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หรือการมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป อาคารหมายความว่า พื้นที่ในส่วนของอาคารหรือสำนักงาน ที่ให้ประชาชนใช้บริการประโยชน์ เพื่อกิจกรรมทางราชการ ทางการเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การสันทนาการ หรือการพาณิชย์โดยให้ความหมายรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารนั้นด้วย สถานที่หมายความว่า สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้ประโยชน์ในด้านทางกรณี ที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการ และในกรณีที่ไม่มีการเก็บค่าบริการ และให้ความหมายรวมถึง ทางสัญจรสาธารณะด้วย ข้อ 2. อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้มีในอาคาร หรือสถานที่ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ข้อ 3. การจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ให้นำบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเข้ามาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ 4. อาคารที่มีผู้ปฏิบัติงาน เป็นคนพิการร่วมอยู่ ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ข้อ5อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 1. ที่นั่งสำหรับคนพิการ หรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นของคนพิการ 2. ทางลาด 3. พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 4. บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ 5. ทางเลื่อน 5. ทางลาดเลื่อน หรือทางเลื่อนในแนวราบ 6. ราวกันตก หรือผนังกันตก 7. ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได้ 8. สถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการ 9. โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ 10. จุดบริการน้ำดื่มสำหรับคนพิการ 11. ตู้บริการกดเงินด่วนสำหรับคนพิการ 12. ประตูสำหรับคนพิการ 13. ห้องน้ำสำหรับคนพิการ 14. ลิฟต์สำหรับคนพิการ 15. ที่จอดรถสำหรับคนพิการ 16. สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสำหรับคนพิการ 17. ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 18. ทางสัญจรสำหรับคนพิการ 19 ตู้ไปรษณีย์สำหรับคนพิการ 20. พื้นที่สำหรับหนีภัยของคนพิการ 21. การประกาศเตือนภัยสำหรับคนพิการทางการมองเห็น และตัวอักษรไฟวิ่ง หรือสัญญาณไฟเตือนสำหรับคนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย 22 การประกาศข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นและตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดงความหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 23จ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อให้บริการคนพิการลักษณะอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ 6 ในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร หรือสถานที่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีคู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้อง กับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท สำหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่น ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการสำหรับคนพิการ 2. จัดให้มีการฝึกอบรม หรือการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่คนพิการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดจัดให้มี เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความพิการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท